เรื่องที่คุณอาจยังไม่รู้เกี่ยวกับเคาน์เตอร์สไตร์งคำว่ากูดที่พบเห็นได้ในด่านดัสสองในเคาน์เตอร์สไตร์มาจากกูดแมนฉายาของหนึ่งในผู้พัฒนาเคาน์เตอร์สไตร์ภาคแรก 2. ผู้เล่นเกมเคาน์เตอร์สไตร์คนหนึ่งได้ถูกฟันด้วยมีดในเกม ทำให้เขาโกรธมากจนใช้เวลากว่า 7 เดือนในการหาตัวผู้เล่นที่ฆ่าเขา แล้วใช้มีดทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส 3. ในปี 2008ศาลในประเทศบราซิล ได้สั่ง ้ามขายเกมเคาน์เตอร์สไตร์เนื่องจากเห็นว่าส่งผลต่อความมั่นคงของชาติก่อนจะยกเลิกคำตัดสินนี้ไปในอีกหนึ่งปีต่อมา 4. ในเคาน์เตอร์สไตร์โกเบิร์นออกเป็นซีมีชื่อของบอทหลายตัว มาจากชื่อพนักงานของวาวเองเช่น ในโหมดฮาร์ดคุณจะพบบอทชื่อเกบคนที่คุณก็รู้ว่าใคร Surprise motherfucker ลิสและมินในโหมดเอ็กเปิดมาจากชื่อของสองผู้พัฒนาเคาน์เตอร์สไคร์ภาคแรก ในปี 2009 ได้มีการจัดการแข่งขันเคาน์เตอร์สไตร์ขึ้นในรัสเซีย แต่เพื่อให้เกิดความท้าทาย ทางผู้จัดงานจึงชวนสาวๆ ในคลับเรื่องผ้ามาทำลายสมาธิของผู้เข้าแข่งขัน อย่างที่เห็นในภาพ